ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศ เป็นเครื่องมือทางปัญญาที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ สารสนเทศจึงมีความสำคัญทั้งต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และการปกครอง ความสำคัญของสารสนเทศต่อบุคคลและองค์การ สารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับทุก ๆเรื่องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การดำรงชีพ สารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์มาก ความสำเร็จทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา อุตสาหกรรม เกิดได้เพราะนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อถือได้ เหมาะแก่ความสามารถของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในสังคมปัจจุบัน แต่การเข้าถึงสารสนเทศดูจะเป็นปัญหาสำคัญ ดังที่พบว่า ชุมชนบางกลุ่มรวยสารสนเทศ ขณะที่บางกลุ่มขาดแคลนสารสนเทศ เข้าถึงสารสนเทศด้วยความยากลำบากหรือสารสนเทศที่มีไม่เหมาะกับความต้องการ ความรู้และความสามารถของตน ในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประการ เช่นการวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ สารสนเทศที่ถูกต้องกล่าวได้ว่า เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานในขั้นต่อมาอย่างมีคุณภาพ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง ผู้ตัดสินใจจึงต้องการสารสนเทศที่ถูกต้อง นั่นคือข้อเท็จจริงและความรู้ ผนวกด้วยประสบการณ์ตามด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการพิจารณาตัดสิน ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจขั้นต่อไป ความสำคัญของสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในยุคสังคมข่าวสาร ต้องพึ่งสารสนเทศ เรียกได้ว่า ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากรากฐานระบบอุตสาหกรรม เป็นยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ หมายถึง การทำธุรกิจลงทุนประกอบการต่างๆ ผู้ลงทุน จำเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศ ทั้งเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน วิธีการผลิต วิธีการจัดเก็บสินค้า จัดส่งและส่งออก ตลอดกระบวนการการลงทุน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องหาสารสนเทศประกอบการวางแผนดำเนินการ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ได้เปล่า สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคา ต้องเสียค่าใช้จ่าย เท่ากับการลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนของการลงทุนที่ต้องได้ผลคุ้มค่า ความสำคัญของสารสนเทศต่อการศึกษา สารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้างานวิชาการและงานวิจัยต่างๆ ส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และการสนับสนุนให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัย จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนจึงส่งเสริมให้ เกิดการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของสารสนเทศ ต่อการเมืองและการปกครอง การให้ประชาชนได้รับสารสนเทศ ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ประชาชนในประเทศมีเสรีภาพ ในการได้รับรู้สารสนเทศ ข่าวสาร ข้อมูล จะทำให้ประชาชนเข้าใจในระบบการปกครอง การใช้สิทธิ์ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสำคัญของสารสนเทศต่อสังคม สารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็น ในกระบวนการหล่อหลอมสังคม รวมทั้งทางด้านวิชาการความรู้และวิชาชีพ สารสนเทศจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างสรรค์แต่ละสังคมให้พัฒนาก้าวหน้า รวมถึงการตัดสินใจของประชาชน อันเป็นพื้นฐานของสังคม แต่การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ พื่อการปกครองสังคมที่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาหลายประการ ประการหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนของสารสนเทศเอง สารสนเทศ เพิ่มปริมาณมหาศาลทำให้เกิดฐานข้อมูลบรรณานุกรมขนาดใหญ่ ที่คนได้ด้วยคอมพิวเตอร์นับร้อย ผลที่ตามมาคือมลภาวะทางสารสนเทศ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณขึ้นพร้อมกับพัฒนาการของความรู้และศาสตร์ใหม่ ๆ ปัญหาที่พบคือ การผลิตและเผยแพร่สารสนเทศเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงเป็นการผลิตเพื่อการค้า ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศต้องเสียเงินซื้อ จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับบุคคลบางกลุ่ม สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ อีกทั้งสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการผลิต และการประมวลสารสนเทศในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนั้น สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษาการเมืองและการปกครองเป็นอย่างยิ่ง